ทุกครั้งที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลตรวจแม่นยำ เพราะมะเร็งเต้านมเจอเร็ว รักษาได้ ตรวจเร็วพบเร็วให้ผลแม่นยำมากยิ่งขึ้น ที่ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลเวชธานี เรามีเครื่องแมมโมแกรม 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ใช้เวลาในการถ่ายภาพเพียงไม่กี่วินาที แต่ให้ผลที่แม่นยำมากกว่า ได้ภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้น มองเห็นก้อนเนื้อได้ชัดเจนทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรก และยังสามารถตรวจพบได้ดีกว่าแมมโมแกรม 2 มิติ แม้แต่คนที่ผ่าตัดเสริมซิลิโคนที่เต้านม ก็สามารถตรวจได้ นอกจากนี้ หากพบความผิดปกติ ยังสามารถระบุตำแหน่ง เพื่อเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจได้ทันที จึงช่วยลดความกังวลในระหว่างขั้นตอนการตรวจ Early detection saves lives เพราะมะเร็งรอไม่ได้ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆ จากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ